พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เห็ดระโงกกับไม้วงยาง สร้างป่า สร้างรายได้ เห็ดระโงกเป็นเห็ดที่นิยม รับประทานกันมาก และมีราคาสูงกิโลกรัมละ 250 ถึงสามบาท และสูงถึง 400 ถึงสี่บาท ในช่วงนอกฤดูกาลครับ ธรรมชาติของเห็ดระโงกต้องอาศัยอยู่ร่วมกับต้นไม้ โดยเฉพาะไม้วงยาง ได้แก่ยางนาตะเคียนทอง กระบาดดังนั้นการรักษาต้นไม้ป่าไม้จะช่วยให้เรามีเห็ดบริโภคกันตลอดไปค่ะ นักวิจัย สวทช ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเกษตรผู้สิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกดและสถานีวณวัดวิจัยน้องคูสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้ ศึกษาวิจัยการเพาะเห็ดป่ากินได้กับไม้วงยาง โดยได้เลือกเห็ดระโงกมาใช้ในการศึกษาพบว่า การออกดอกของเห็ดระโงกนั้น มีความสอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนในช่วงต้นฤดูเป็นอย่างมาก การส่งเสริมอาชีพ โดยการส่งเสริมการปลูกก้าไม้วงยางที่ติดเชื้อเห็ดระโงกทำให้ชาวบ้านหันมามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ป่า และฟื้นฟูป่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทางด้านอาหาร และสร้างรายได้ ซึ่งสอดรับกับโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับเรื่องทำกิน ในพื้นที่ป่าไม้ของราษฎร ในเรื่องการปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000